ุณวายน้ำมาตั้งสองวันแล้วยังไม่เจอน้ำแข็งให้ก่อนเลยนะพ่อ หาอาหารก็ยาก พายุก็แรงแรงเกือบไม่รอดแล้วขั้วโลกเหนืออยู่ยากขึ้นทุกวันปราบข่าวด่วนครับ พบสิงโตทะเลกว่า 1 0,000 ตัวเบียดเสียดกันบนหาดทางตอนเหนือของ阿拉斯กา เนื่องจากหาน้ำแข็งไม่เจอ อันเป็นผลจากภาวะโลกร้อน ปี2555 น้ำแข็งขั้วโลกเหนือเหลือน้อยที่สุดเป็นประวัติการ ถ้าเราปล่อยให้โลกร้อนขึ้นเรื่อยๆ อีก 40 ปี ฤดูร้อนของขั้วโลกเหนือ อาจจะไม่มีน้ำแข็งเหลืออยู่เลย อะไรกันเนี่ย เขาบอกว่าโลกร้อนประกาศเรือนกระจก แล้วพวกเราเกี่ยวอะไรกันด้วยอ่ะพวกเราอาจสูญพันธุ์นะ หรือพวกเราต้องหาที่อยู่ใหม่กันนะโอ้กรุเทพหนาวมาก ด้วยนะอุ้ยรถไฟ